เออเกมดอกซากุระผีเสื้อนะเกมนี้เรามากันที่ทุนหลักร้อยนะครับผมทุน 901 บาทนะครับผมเออโอเค วันนี้เรามากันที่อยู่ที่ถุยเรามาอยู่กันที่เราถูถุยอะไรของกูเนี่ยเออ เราเล่นกันเป็นเวลา 13นาฬิกา8นาทีนะคุณผู้ชม เออ เรามากันทุนหลักร้อยนะครับผมวันนี้เรามาเรามาเล่นกันที่เบ็ดเริ่มไปที่ 30 บาท พอวะเออ30ก็พอนะ เออ เรามาลองดูวะว่าผีเสื้อวันนี้จะแตกดีขนาดไหน ผีเสื้อทองนี้จะเป็นสัญลักษณ์วายนะท่านผู้ชม แล้วก็อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ฟรีสปินนะครับเข้าฟีเจอร์นะฟรีสปินแค่ 3 ตัวนะนี่แหลมๆก็มาอีก2ตัวบน เออแล้วก็วายฟีเจอร์ฟีเจอร์หลักของมันเกมนี้นะจะเป็นวายคอมโบนะคือขอให้โชว์ว่าวายจะเป็นหนอนเป็นดักแด้เป็นผีเสื้อแล้วก็จะโบยบินมาคูณที่ตรงนี้นะตัวสุดท้ายนะขอให้ คอมโบต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับผมเออน้องๆหนูๆควรรับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับ ผมลุยกันเลยดีกว่า คุณผู้ชม ไปโอ้โหเด็กดอกแรกเอาไง ดอกแรกเข้าฟรีเลยไหมสวยอยุดเออสวยนะครับผมขอบคุณมากเออมันต้องอย่างนานคุณผู้ชม เออตัวคูณเพิ่มคูณสามคูณหกคูณเก้าแล้วก็คูณสิบห้าแล้วก็ผิดเสื้อโบยบินนะเออแปดรอบหมุนไป เรามารับชมกันเลยดีกว่ายังไงนั่นแหละครับผมสิ่งที่ผมบอกคือก็คือวายครับผมดักลงดักแด้นั่นแหละครับผมสวย แบงค์มีสีเสื้อได้ใช้ไหมโอ้โหไม่ได้ใช้น่าเสียดายนะ เออนั่นแหละครับ ผมวายสองแถว ติดติดอย่างนั้นก็ต้องได้โชะอยู่แล้ว ก็ต้องได้โชะอยู่แล้ว เออโอเคคูณยี่ห้าจะได้ใช้ไหมโอเควายลงมานั่นแหละครับผมได้ใช้อยู่ เออสวย แล้วก็ เออม่วงแถวหนึ่งเออไอ้ม่วงแถวหนึ่งมา สวยคูณ 30 ได้ใช้มารอบต่อไปได้ใช้อีกไหมเอาเรื่องคุณผู้ชม เอาเรื่องครับผมเบ็ดเบ็ดสามสิบนะว้าวรางซูเปอร์ไปสองสามแล้วก็เออแล้วนะครับผมไว้ไว้สองแถวแบบนี้สวยๆเออดอกดอกอะไรวะมันคือดอกอะไรมันคืออะไรเออมันคืออะไร เออเอาคูณสสี่ิบไม่ได้ใช้แค่ เอาเอาไว้รอบหน้าก็ได้ไว้รอบหน้าก็ได้ โอเควายลงมาแล้ว นั่นแหละครับผมวายลงมาแล้วไงต่อ แล้วก็ เออสวยคูณ45จะได้ใช้ไหมรอบรอบนี้ได้ใช้ไหมเฮ้ยแม่อะไรวะน่ะเออลงมาอีกแม่มาบ่อยนะดักแด้ผีเสื้อมาทุกรอบเลยนะเราฟรีในฟรีเข้ามาไหมล่ะฟรีในฟรีอืมโอเคได้3รอบหมุนเหลืออีกติดเดียวนะโหผู้ชมอีกโชว์เดียวก็ได้แล้วเมื่อกี้ เออ วายไกลๆได้ใช่ไหมมาผิดแถวไปหน่อยนะ ท่านจะมาแถวสอง เออฟีในฟีมึงจะหลอนจะมาหลอกหลอนกูทำไมหลายรอบมาสักทีเถอะเข้าเลย เข้าให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยไปสุดยอดขอบคุณมากเออบวกอีกแปดรอบหมุนคุณผู้ชม ยาวไปยาวไปยาวไป ยาวไปเออเอาหูยเคโอ้โหวายมาสวยๆได้อีกแล้วได้อีกสามรอบหมุนอีกแล้วทีนี้ สวยงามสุดยอดแล้วไงต่อ ไปต่อ เออผีเสื้อโบยบินคูณ55 ได้ใช้ไหมล่ะ ได้ใช้สำหรับรอบนี้ไหม ไม่ได้ใช้ โอ้โหเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยคอมมีคอมโบต่อเนื่อง มีสแกตเตอร์เข้า เออฟีสปินเข้านั่นแหละครับผมยังไงต่อ แถว 2 มีตัวเชื่อมไหมไม่มี เอาฟีในฟีมาอีกมา มาอีกมาอีกอด้อีกสามรอบหมุนนะข้างบนมีไหมจะงอยลงมาหน่อยไหมมีลงมาหน่อยไหม เอ้ยลงมาหน่อยไหมคูณ60 แล้วตอนนี้ 60 ยังไม่ได้เห็นแตะยังไม่ได้แอะเลยนะ เออได้สามรอบหมุนเว้ยไปต่อไปต่อยาวไปยาวไปยาวไป ยาวไป สงสัยจบรอบนี้ได้ล่ำลานะคุณผู้ชมโอ้โหสวย เออ สวย แล้วก็สวยฟิลิปปินส์คูณ75 ตอนนี้ได้ใช้ไหม ได้ใช้ได้ใช้เบาๆ นะ มีอีกไหม โอเคไปอีกสี่รอบหมุนคุณผู้ชม เออ มาบ่อยๆอย่างนี้สวยดีวะมันถึงฤดูผสมพันธุ์มาแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้เคเออสวยคุณ80 ได้ใช้ไหม ได้ใช้ไม้ไม้ไม้ไม่ได้ใช้ไอ้เคอ้าววายไม้ไกลได้ใช้อยู่ดอกเขียวได้ใช้อยู่ดอกบัวแถวหนึ่งไอ้สีฟ้าฟ้าลงมา สีฟ้าลงมานั่นแหละสวย แล้วก็คูณ85ได้ใช้ยุดเบาๆ ได้ใช้เบา ๆ แต่แตกไม่เบา โอ้มาต่ออีกแค่เออมาต่อมาต่อมีไหมเฮ้ยลุ้นเหนื่อยคุณผู้ชม โอเค อีกสองรอบหมุนนะหรืออีกสองรอบหมุนสุดท้ายเท่านั้นยังไงต่อ เออสวย แล้วก็ เอ้แล้วก็ แล้วก็หูจบจนได้ รอบนี้ 25 รอบหมุนนะคุณผู้ชม รับรางวัลไป8 4 0 0 เออเดือด30แล้วเนี่ย โอ้ยเรากด 300ทักทีดีว่าเผื่อจะเข้าฟรีเผื่อจะฟลุกฟลุกเข้าฟรีไหมไม่เข้า เออสวยโอ้โหเบ็ด300 สวยงามว่ะ เออแตกหมื่นไปดิคุณผู้ชมวายลงมาอีกแล้ว ยังไงต่อ สวยดิเฮ้ยคูณ10 ได้ใช้ดิเจ็ดพันแล้วก็ ว้าวคูณสิบห้าว้าว แล้วก็มาต่อคูณยี่ห้าแล้วก็ ว้าวหมื่นห้าทีเกเอ้ยขอบคุณมาก โอ้โหแต่แบบนี้จางดุงคุณผู้ชมเออเอาวะ โอเคลากันแค่นี้แล้วคุณผู้ชมเบ็ดสามร้อยนี่ถือว่าสุดยอดเนอะเมื่อกี้สามสิบ